นะคะครับสำหรับกงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่ 35 นะคะ ในวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะคะ ก็มอบความสุขนะคะให้กับทุกท่าน จนหยดสุดท้ายนะคะ ในวันพรุ่งนี้ค่ะทุกท่านสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมงานกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเวทีกลางก็ยังคงมีการแสดงให้ทุกท่านได้รับชมอยู่ค่ะ บนเวทีนะครับเดี๋ยวขอรบกวนนักแสดงนะครับ อยู่บนเวที ขออนุญาตขอไฟบนด้านบนเวทีสักครู่นะคะขออนุญาตในการที่จะให้ทางท่านอธิการบดีได้ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาและก็ในส่วนของผู้บริหารเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับด้านบนเวทีด้วยนะครับนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อเก็บภาพสวย ว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรียนเชิญนะครับ ท่านรองอธิการบดีนะครับ ท่านคณะบดีนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์นะครับ แล้วก็ทีมงานทั้งหมดเลยนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีแล้วก็แขกท่านมีผู้มีเกียรติด้วยนะครับ ที่ยังคงอยู่กันตรงนี้จนถึงช่วงนาทีสุดท้ายของวันแรกนะครับ ด้านบนเวทีตอนนี้ท่านอธิการบดีนะครับ ได้ขึ้นไปรออยู่ตรงกลางแล้วนะครับ ด้านล่างก็ได้นะครับที่ท่านอาจารย์กฤษดายืนอยู่นะครับ ด้านหน้าเวทีเลยก็ได้นะครับ ผมกำลังจะเดินมาด้วยนะครับ ระวังนะครับก็ค่อนข้างที่จะพื้นดินยังนิ่มอยู่นะครับท่านท่านชลีเอาไปทางด้านขวามือก็ได้นะครับ เพิ่มตรงนั้นไปนะฮะ าพสวยๆนะครับข้างหลังกำลังมีพลุเลยครับทุกท่านครับ ถ้าช่างภาพพร้อมแล้วก็กดชัตเตอร์ได้เลยนะครับ ในจังหวะที่พลุขึ้นนะฮะนะครับด้านบนเวทีนะครับ ตอนนี้ตากล้องก็พร้อมแล้วนะครับโอเคนะครับโอ้ตอนนี้ตากล้องบอกว่านับถึง10เรียบร้อยแล้วนะครับ ลองคลุกก่อนนะครับค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับ แล้วก็ทุกคนยกมือกดไลค์กันสักนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็นับหนึ่งถึงสามนะครับให้พวกเราชูมือเพื่อความสำเร็จในพิธีเปิดครั้งนี้นะครับหนึ่งสองสามชูมือครับเฮ้พอดีเลยนะครับ เย้ ลุกขึ้นอีกรอบนึงครับหนึ่งสองสามเฮ้ผมก็นับเอาจากความรู้สึกนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับ ผู้บริหารนะครับคณาจารย์ ทีมงานต่างๆและน้องๆนนักศึกษา รวมไปถึงโรงเรียนเครือข่ายนะครับมัธยมจังหวัดเพชรบุรีด้วยที่วันนี้เรามาร่วมงานกันในพิธีเปิดวันแรกของพระนครคีรีครั้งที่ 35 ครับค่ะและในส่วนของเวทีกลางนะคะ เราทั้งสองคนนะคะก็หมดหน้าที่กันแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะในส่วนของเวทีกลาร ี้พวกเราทั้งสองคนอาจารย์พัชริน และผมวัชระก็คงจะต้องกล่าวคำว่า สวัสดีครับ